Halo Bu, selamat datang di hotel kami. Halo, saya sudah melakukan pemesanan online untuk double room selama 4 malam. Apakah Anda mempunyai voucher pemesanannya? Iya, ini vouchernya. Baiklah, itu dipesan dengan Agoda. Sebuah double room untuk 4 malam. Jadi, anda akan meninggalkan kamar itu pada tanggal 26 Desember, apakah benar begitu? Benar sekali, Pak. สำหรับบทเรียนที่ 6 ตอนที่ 1 นี้ นักท่องเที่ยวสองคนเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งพนักงานต้อนรับกล่าวทักทาย นักท่องเที่ยวทักทายตอบ พนักงานต้อนรับถามว่า นักท่องเที่ยวมีใบจองห้องออนไลน์มาหรือไม่ นักท่องเที่ยวส่งใบจองห้องให้ พนักงานต้อนรับแจ้งว่าเป็นการจองผ่าน Agoda ห้องคู่หนึ่งห้องสำหรับพักสี่คืน พนักงานต้อนรับทวนว่านักท่องเที่ยวจะคืนห้องในวันที่ 26 ธันวาคมใช่หรือไม่ นักท่องเที่ยวตอบยืนยันว่าใช่ สำหรับประโยค h e l o Bu Selamat datang di hotel kami แปลว่า โรงแรมของเรายินดีต้อนรับ คำว่า Selamat datang แปลว่ายินดีต้อนรับคำว่าก้ามีแปลว่า ของเรา ที่ไม่รู้ตัวผู้สนทนาด้วยสำหรับประโยค Halo Pemesanan online Untuk double room Selama 4 malam แปลว่า ฉันได้จองห้องออนไลน์ไว้แล้วสำหรับสี่คืน คำว่า Sudah แปลว่า แล้ว คำว่า melakukan pemesanan แปลว่า ทำการจองห้องไว้แล้ว คำว่า untuk แปลว่า สำหรับ คำว่า selama แปลว่า สำหรับ คำว่า empat แปลว่าสี่คำว่า malam แปลว่าคืน ำหรับประโยค Apakah Anda mempunyai voucher pemesanannya คำว่า Apakah เป็นคำที่ใช้ในประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบว่า ใช่ไม่ใช่สำหรับประโยค Apakah Anda mempunyai voucher pemesanannya คำว่า Apakah เป็นคำที่ใช้ในประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบว่า ใช่ไม่ใช่คำว่า pemesanannya แปล คำว่า mempunyai แปลว่า การจองสำหรับประโยค iya ini foldernya แปลว่า นี่คือใบจองออนไลน์ คำว่า ini แปลว่า นี่คือคำว่า foldernya แปลว่า ใบจองนั้น ำหรับประโยค Baiklah itu dipesan dengan Agoda sebuah double room untuk e malam p t m a jadi Anda akan meninggalkan kamar itu pada tanggal ตัวเลข25 อ่านเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า26 Desember apakah benar gitu แปลว่าโอเค เป็นใบจองของอาโกดาห้องคู่สำหรับสี่คืน ดังนั้น คุณจะเช็คเอาท์ในวันที่ 26ธันวาคม ใช่หรือไม่ครับคำว่าใบกละแปลว่าตกลงคำว่าอีตุในที่นี้แปลว่า มันคำว่าเดปสันแปลว่า จองแล้วคำว่าดังนั้นแปลว่า ด้วยกับคำว่าสบุล l แปลว่า หนึ่ง เทียบกับคำนำหน้านามไม่ชี้เฉพาะเจาะจงในภาษาอังกฤษ คำว่า untuk สำหรับ คำว่า empat แปลว่า สี่คำว่า malam แปลว่า กลางคืน คำว่า jadi แปลว่า ดังนั้น คำว่า akan แปลว่า จะคำว่า meninggalkan แปลว่า ออกจาก ในที่นี้คือคืนห้อง คำว่า kamar แปลว่าห้อง คำว่า pada แปลว่า บน เมื่อใช้กับวันที่แปลว่า ในคำว่า tanggal แปลว่า วันที่ คำว่า apakah ใช้ตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นใช่หรือไม่ใช่คำว่า benar แปลว่า ถูกต้องคำว่า gitu แปลว่า ดังนั้นสำหรับประโยค benar sekali bu แปลว่า ใช่ ถูกต้อง คำว่า benar แปลว่าถูกต้อง คำว่า sekali แปลว่า หนึ่งครั้ง เมื่อนำ benar มาใช้ร่วมกับ sekali จะแปลว่าถูกต้องอย่างยิ่ง